พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดย สวทช ตอน DDC Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด -19 ปัจจุบันประเทศไทยยังเผชิญกับการระบาดของไวรัสก่อโรคโควิด -19 อยู่นะครับ ยังมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออยู่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักเลยนะครับ เพื่อช่วยแบ่งเบา ภาระเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ นักวิจัยไทย จึงได้มีการพัฒนาระบบติดตาม และประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด -19 ขึ้นมาครับ วทชร่วมกับกรมควบคุมโรค และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพัฒนาแอปพลิเคชัน DDC Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยง ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อติดตามและประเมินสุขภาพโดยได้เริ่มใช้งานจริงแล้ว ที่สถาบันบำราศนาราดูน แอปพลิเคชัน DDC Care จะติดตามผู้ที่ต้องกักตัวเอง อยู่ภายในที่พักอาศัย โดยระบบจะส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ รับทราบถึงสถานที่กักตัว และผู้ที่ถูกกักตัว จะประเมินสุขภาพตนเองส่งเข้าระบบหากมีความเสี่ยงสูงว่าจะติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด -19 เจ้าหน้าที่จะรีบให้ความช่วยเหลือทันที วิจัยและพัฒนาโดยเน็กเทค สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000